สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะคะ ดิฉัน อาจารย์นิพดาไตรัตน์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้ค่ะ ซึ่งในรายวิชานี้นะคะ เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นรงพลเอื้อภัยจิตกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาเป็นวิทยากรในรายวิชานี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ ในรายวิชานี้นะคะ เราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ ประเภทของทรัพยากรในคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะ ตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้คังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กันค่ะ ในรายวิชานี้นะครับ ผู้เรียนต้องเริ่มต้นจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน จากนั้นผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาจากวิดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ แล้วก็เอกสารต่าง ๆ ที่จะเตรียมเอาไว้นะครับ ค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วก็ฝึกปฏิบัติในการสร้างคลังสื่อใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ สุดท้ายนะครับ ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อที่จะประเมินตนเองนะครับว่าเกิดการเรียนรู้ตามเกมหรือไม่ครับ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ